พื้นฐานธรรมไทยที่น่าสนใจที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานระหว่างว่าธรรมพุทธ และว่าธรรมพราหมณ์ตลอดจนความเชื่อเรื่องผี เข้าสอดประสานรวมกันจนก่อเกิดเป็นลัทธิที่น่าสนใจ อยากจะขอยกตัวอย่างของการเกิด อารยธรรมสุขโขทัยซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 18เป็นการหล่อหลอมรวมความเชื่อในเรื่องของพระขพุงผี ผีในป่าเรื่องของศาสนาพุทธ เรื่องของการปรณาที่ดินต่างๆ เพื่อการ สืบทอดพุทธศาสนา การเกิดรัฐสุโขทัยไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆ แต่การเกิดรัฐสุโขทัยเป็นการเกิดเมืองสำคัญบนลุ่มแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ภายใต้ภาวะการที่1ที่เรียกว่าภาวะสุญญากาศทางการเมือง คืออาณาจักรขอมและพม่าขนาดนั้นเนี่ยเสื่อมอานาจลง บ้านเมืองต่างๆ เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยเป็นนครรัฐ ช่วงเวลานี้เอง อาณาจักรสุโขทัยใช้จังหวะ รวบรวมกำลังคนรวบรวมความเชื่อต่างๆ หล่อล้อมเข้ามาภายใต้ผู้นำที่เรียกชื่อว่า พ่อขุนศรีนาวนำถม ครองอยู่เมืองที่เรียกว่าเมืองศรีสัชาลัย และ ค่อยๆ ขยายฐานอำนาจจากศรีชาลัยเข้ามาที่กรุงสุขโขทัย พัฒนาตัวขึ้นมา กลายเป็นอาณาจักรที่มีความสำคัญในลุ่มแม่น้ำปิงวังยมน่านที่เกิดขึ้นคืออาณาจักรสุขโขทยัย 2. ได้ก่อเกิดสำคัญที่เรียกของการรับพุทธศาสนาเข้ามา การการบนาที่ดินการ ขยายพื้นที่บุกเบิกท้องนามหาศาลอาณาจักรสุโขทัยเกิดขึ้นภายใต้การจัดการของระบบกษัตริย์ความคิดถึงกษัตริย์ ผู้ปกครองผู้ใต้การปกครอง จึงเกิดสิ่งที่เรียกมีระบบการชักน้ำ ดึงน้ำต่างๆ จากแม่น้ำ 13 สายหล่อล้อม รวมกันมาแล้วก็จะตั้งทำเป็นเขื่อน แล้วก็มีการผันน้ำออกไปสู่ท้องนาต่างๆ มหาศาลภายใต้วิธีคิดที่เรียกว่าการกระปรนาที่ดิน คือการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อขยายพืชผลทางการเกษตร นอกจากนั้นการบวนการรวมกลุ่มทางสังคมเริ่มเกิดขึ้น การขยายพื้นที่ทางการเกษตร การจัดการน้ำ การรวบรวมผู้คนเหล่านี้ จึงนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เราเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ในลุ่มแม่น้ำปิงวังยมนาเนี่ยกษัตริย์สุขโขทัยเอง มีความสัมพันธ์กับจักรแว่นแคว้นต่างๆ มหาศาล และค้นพบเลยว่าในเอกสารต่างๆ เล่าเลยว่าพ่อขุน ศรีอินทาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเนืองนครบางยางเก่า เป็นเพื่อนสนิทกับพ่อขุนพาเมืองเจ้าเมืองเมืองลาดแถวเพชรบูรณ์ และก็มีความสัมพันธ์อันดีส่งลูกชายไปเรียนหนังสือที่ละโวเมืองลบบุรี ซึ่งลูกชาย หรือเพื่อนพ่อขุนรามคำแหงในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีพบเพื่อนสนิทอีกสององค์ก็คือหนึ่งพญาเมงลาย ของอาจากล้านนาพญางามเมืองของเมืองพะเยา การขยายฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติตรงนี้เริ่มเห็นแล้วว่าตั้งแต่ชออขุนศรีอินทรทิศขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของสุโขทัย ส่งลูกชาย พระขุนรามคำแหง ไปเรียนที่ลบบุรี มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าเมืองกำแพงเพชร มีความสัมพันธ์ทางการเป็นเพื่อนไปช่วยสร้างเมืองอาณาจักรล้านนา ไปช่วยสร้างอาณาจักรพะเยา ความสัมพันธ์ค่อยๆ ขยายตัว และสิ่งที่น่าสนใจ ความสัมพันธ์ยังขยายตัวจนถึงพ่อขุนรามแหงเอง ไปได้ที่ดาเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ขึ้นเป็นชายาได้ลูกเขยเป็นแมกกาโทเจ้าเมืองลัดมอน ช่วงเวลาของพ่อขุนราม พ่อขุนศรีและพ่อขุนรามเองเนี่ยเห็นเลยว่าอาณาจักรได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ภายใต้ความสัมพันธ์ พันธ์ทางเครือญาติโดยมีการแต่งงานระหว่างนครรัฐต่างๆ ตั้งแต่นครรัฐมอญนครรัฐนครศรีธรรมราชทางใต้ ติดต่อการค้าเล่าเรียนจากเรืองลบบุรีสุพรรณบุรี แล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติเพื่อนฝูงกับพญางามเมืองที่พะเยา แล้วก็ที่เชียงใหม่ อาณาจักรสุโขทัยเวลานี้เอง จึงมีความสัมพันธ์อยู่หลังหลวมๆภายใต้ความสัมพันธ์ดังเครือญาติแล้วก็ค่อยหล่อหลอมพัฒนาขึ้นมา กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่จากนครรัฐสู่ความเป็นอาณาจักร มีความสัมพันธ์ ผลผลิตของการเกิดลูกหลาน การเจรจาต่อรองทั้งการแต่งงาน ความสัมพันธ์ทางการเมือง การยอมรับอำนาจกันและกัน ค่อยๆหล่อหลอมความเป็นอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมา จริงน่าสนใจในสายพ่อขุนรามคำแหง หรือการหล่อหลอมความสัมพันธ์เธอเคยญาติเหล่านี้เองค่อยๆสร้างว่าทำความเชื่อร่วมกันอ่ะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของแนวความคิดในของการพัฒนาการเชื่อมโยงนะฮะในอาณาจักรสุโขทัยเองเนี่ยมันเป็นนครรัฐเล็กๆต่าง ๆ แล้วเนี่ยจึงเกิดกระบวนการของการเชื่อมโยง สิ่งที่น่าสนใจเลยคือสุโขทัยเริ่มสร้างระบบการจัดการน้ำ การจัดการน้ำที่น่าสนใจคือการ เอาแม่น้ำ13 สายสายเล็กๆน้อยๆเชื่อมโยงดึงขึ้นมา จนกลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่เราเรียกว่าเขื่อนสิริพงศ์เขื่อนสิริพงศ์นี่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา กลายเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ แล้วก็ชักน้ำทั้งหมดลงออกจากคลองเสาหอ ค่อยๆ ขยายไปล้ออ้อมล้อมเมืองสุขโขทัย ซึ่งเรียกว่าตีบูนเป็นกำแพง3ชั้น เป็นกำแพงดินน้ำ กำแพงดินน้ำ3ชั้นค่อยๆชักน้ำจากเขา ลงมาล้อมเมืองสุโขทัยเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นสามชั้นแล้วค่อยๆต่อท่อดินเผาลงไปในตะพังในเมืองสุโขทัยอีก147ตะพัง ตรงนี้เองกระบวนการจัดการน้ำจากแม่น้ำลำเล็กๆจากซอกเขาต่างๆ รวมขึ้นมาในแอ่งน้ำขนาดใหญ่ แล้วก็ค่อยๆ ผันน้ำทั้งหมดเข้ากำแพงเมือง ในเขตคูน้ำคันดินรอบเมือง3รอบ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ำและก็ค่อยๆดึงน้ำทั้งหมดเข้าสู่ตะพังน้ำอีกร้อยสิบเจ็ดตะพังทำให้สุโขทัยจากเมืองที่อยู่บนที่ดอน อยู่ห่างไกลแม่น้ำ กลายเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร การค้าและสิ่งที่เราปรากฏในศิลาจารึกต่าง ๆ จึงเล่าว่าแม่น้ำในตะพังสุโขทัยใส เหมือนแม่น้ำโขงเมื่อยามแรงใสสะอาด เพราะกระบวนการที่น่าสนใจคือกระบวนการของการจัดการน้ำพันน้ำจากน้ำทางการเกษตร มาสู่น้ำใช้และน้ำดื่มกินในเมืองสุขโขทยัย ตรงนี้เองภายใต้การสร้าง ตะพังในเมืองสุโขทัยเองเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งก็คือเราค้นพบว่าน้ำนี่เพื่อใช้ในการบุปโภคบริโภคเท่านั้น เราค้นพบว่ามีกฎหมายฉบับหนึ่งออกในสายสุโขทัยบอกเลยว่า ให้น้ำเนี่ยเป็นอุทกเกษมาล้อมวัดไว้ แล้วห้ามวัวควายมากินน้ำ การจัดการน้ำเนี่ยยิ่งใหญ่มากเพราะห้ามวัวควายมากินน้ำในตะพัง ซึ่งเป็นโอทกเกษมา เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา จึงทำให้สุโขทัยเป็นพื้นที่แรกที่ไม่ก่อเกิดโรคทางด้านโรคอหิวาตกโรคโรคของเท้าเปื่อยต่าง ๆ เพราะว่าวัวควายไม่ได้เอาเชื้อโรคลงไปในน้ำ ประชาชนน้ำที่ไม่มีกระบวนการของการผันน้ำแล้วมาเก็บในตะพังเนี่ยถ้าวัวควายลงไปจมปลักหรือนอนในน้ำเนี่ยปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำ ปัญหาเรื่องเชื้อโรคที่มาจากน้ำจะเต็มไปหมดในสุโขทัยแต่สุโขทัยจัดการน้ำโดยห้ามวัวควายลงไปในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ตะพังทั้งหมดเพื่อไว้เป็นพื้นที่กิน แล้วก็เชื่อมโยงการค้านี่คือการจัดการเมือง ที่น่าสนใจที่สุดคือให้คนมีพื้นที่อยู่กับน้ำ เป็นน้ำอุปโภคบริโภค 2. ได้ทำการขยายหรือกระบนาที่ดินคือตัดถนน เขาเรียกว่าท่อปู่พญาล่วง ตัดคลองส่งน้ำยาวร้106กิโลเมตร ตั้งแต่เมืองศรีสัชนาลัย เข้าถึงบาสุ่ที่สุขโขทยัยออกคิริมาศแล้วก็ออกกำแพงเพชรไป่านกระต่าย และกำแพงเพชรยาว126กิโลเมตร เส้นทางนี้เองทำคูน้ำคันดิน คนเดินทางจากแม่น้ำปิง และขึ้นที่กำแพงเพชร แล้วก็เดินทางบกเข้ามาที่สุโขทัยแล้วก็ไปออก ทางด้านออกติดต่อต่างประเทศไปทางศรีสัชาลัยไปอุดดิตและออกไปทางด้านหลวงพ่อบางออกทางแม่น้ำโขงได้เลย โดยผ่านเส้นทาง 126 กิโลเมตร ที่เรียกว่าถนนพะล่วง หรือท่อปู่พญาล่วงสองข้างทางก็จะขุดเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ แล้วก็เปิดน้ำทางน้ำมหาศาลเป็นการเปิดคลองถ้าศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าเปิดคลองเมน แล้วก็คลองซอยคลองย่อยต่างๆ บุกเบิกที่นามหาศาลกระบวนการจัดการน้ำและตัดถนนที่เรียกท่อปู่พญาล่วง ยาว 126 กิโลเมตรนี่เอง เป็นภูมิปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ ที่ผันน้ำท่าแม่น้ำยมท่วมเมื่อใด แม่น้ำยมมาเยอะเมื่อไรจะค่อย ๆผันน้ำทั้งหมด จากแม่น้ำยมลงท่อปู่พญาล่วงและผ่านเข้าสู่แม่น้ำปิง และเมื่อวันใดก็ตามแม่น้ำยมน้ำแล้งมีปัญหาทางน้ำ ก็ผันน้ำปิงทั้งหมด เข้าสู่ระบบการเกษตรของแม่น้ำยม แม่น้ำยมและแม่น้ำปิงจึงแม่น้ำสายแรกที่เชื่อมต่อกันภายใต้เส้นทางท่อปู่พญาล่วง ยาวร้อยสกิโลเมตร ถือเป็นจุดกำเนิดของการเชลประทาน จุดกำเนิดของถนน ครั้งแรกของประเทศไทย ในการจัดการพื้นที่นามหาศาลเพื่อบุกเบิกทางการเกษตร แล้วก็ส่งขนถ่ายสินค้า จึงเป็นจุดสำคัญทำให้เกิดความเจริญทางด้าน ศิลปะวิทยาการการค้าการเดินทางเข้ามาของ คนจากปากอ่าวไทย เข้ามาที่ยุยา เข้ามาตามลำน้ำปิง บันทึกต่างประเทศเห็นเลยว่าน้ำปิงเนี่ยเหมือนเป็นแม่น้ำต่อ เชื่อมต่อจากเจ้าพยา แล้วก็ถึงกำแพงเพชรเดินทางบกเข้าสู่สุขโขทัย เชื่อมต่อกับมะละแหม่งต่างๆ กลายเป็นเส้นทางขนาดใหญ่ในปัจจุบันที่เรียกว่าเอ็กคอริดอร์คือเชื่อมตั้งแต่มะละแหม่งเข้าสู่สุขโขทัยเข้าต่ออุดิตแล้วเข้าไปสู่ในบริเวณที่เรียกว่าหลวงพ่อบาง แล้วก็เข้าไปสู่สปาจนถึงเชื่อมต่อกับ ในประเทศเวดานังฮอยอัน ออกไปทางเวียดนามจนเชื่อมโยงไปถึงเมืองหนานหนิงของประเทศจีน เส้นทางการค้าขนาดใหญ่ที่กองคาราวานขนาดใหญ่เนี่ยเมืองเชื่อมต่ออยู่ภายใต้กระบวนการของการที่รัฐไทยพัฒนาถนนหนทางพัฒนาเส้นทางเสียบเข้าไปกับกระบวนการกองคาราวานของเซาท์อีสเอเชียขนาดใหญ่ ในยุคที่เรียกว่าเอ g e of Commerce ยุคการค้าโลก ตรงนี้เองเป็นการบุกเบิกเปิดการหลาดการค้าทางบกที่ยิ่งใหญ่ของสุโขทัย ภายใต้การจัดการน้ำที่เหมาะสม จัดการบุกเบิกท้องนาที่เหมาะสม บุกเบิกถนนที่เหมาะสม จึงเปิดให้สุโขทัยกลายเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนมหาศาล ระดมเงินทองมหาศาลเข้ามาสุโขทัย สุโขทัยจึงสร้างสรรค์ศิลปะอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาที่เรียกว่าเจดีทรงดอกบัว หรือเจดีทรงพุ่มข้าวบิน และมีการเจริญทางด้านอักษรอักขระต่างๆ เพราะว่าเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เจรจาต่างๆ ทำพันธสัญญาและกฎระเบียบต่างๆร่ว ร่วมกันกับคนในภูมิภาคอาเซียน นี่เองสะท้อนให้เห็นว่าอารยธรรมสุโขทัยเป็นอารยธรรมจุดเริ่มต้นที่ผสมผสาน และการก่อเกิดเป็นรัฐ ก่อเกิดภายใต้เส้นทางการค้าทางบกที่เชื่อมโยงทั้งทวีปอาเซียนทั้งทวีปเซาท์อินเอเชียเข้าด้วยกัน แล้วก็เป็นการเปิดการค้าครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้ขบวนการของการเริ่มต้นที่เข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ และจัดการน้ำจัดการคนจัดการปัญหาต่างๆ แล้วค่อยเชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้น เข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าสร้างรัฐสุขโขทัยภายใต้หล่อหลอมความสัมพันธ์ทางเครือญาติแล้วก็เปิดเส้นทางการค้าเหล่านั้นมหาศาล แล้วก็เชื่อมโยงกับดินแดนต่างๆ สุโขทัยจึงกลายเป็นหน้าแรกของประวัติศาสตร์ไทย เป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเข้าใจกันและเชื่อกันว่า นี่คือลุ่งอรุณแห่งความสุข จุดเริ่มต้นของความเป็นชนชาติไทย ภายใต้ของภูมิปัญญาในเรื่องของการจัดการน้ำ จัดการคน และจัดการนิเวศที่เหมาะสม อาธรรมไทยเกิดขึ้นบนการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ จึงนำไปสู่การสร้างสรรค์อารยธรรมไทยที่เหมาะสมและสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้